เนื้อหาในบทที่ 5 จะประกอบไปด้วย 1. การสร้างเสริมสุขภาวะในด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 2. การสร้างเสริมสุขภาวะด้านอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ 3. การสร้างเสริมสุขภาวะ ด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ และ 4. ค่ะ บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาตินะคะ แล้วในบทที่ 5 นี้ทุกท่านจะได้รับชมวิดีโอ การใช้ภาษารักนะคะ ในการดูแลจิตใจของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ เราไปเรียนรู้บทที่ 5 พร้อมกันเลยค่ะ